พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนปุ๋ยอะมิโนคีเลตสำหรับพืชเศรษฐกิจ ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเมื่อให้ธาตุอาหารเสริมพืช ก็คือเกิดการตกตะกอนซึ่งส่งผลให้พืชไม่สามารถดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงอาจทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว เนื่องจากการตกค้างของธาตุอาหารครับ พื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาสารคีเลตเพื่อเสริมประสิทธิภาพธาตุอาหารพืช สำหรับฉีดพ่นทางใบ เพิ่มการดูดซึม เร่งการเจริญเติบโตของพืช และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ นักวิจัย สวทช วิจัยและพัฒนาธาตุอาหารเสริมสำหรับพืช โดยเทคโนโลยีคีเลชันช่วยให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกระบวนการห่อหุ้ม ในระดับโมเลกุลให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี ช่วยป้องกันการตกตะกอนทั้งในสารละลายและในดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถฉีดพ่นได้ทางใบ ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้มากกว่าการฉีดพ่นธาตุอาหารทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใดๆในธรรมชาติ ปัจจุบันท